ในการทำงานร่วมกันอาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งการสนทนาหรือแชทขณะที่ใช้งานโปรแกรมจัดการเอกสารของ Google จะเกิดขึ้นได้เมื่อไฟล์ถูกแบ่งปันหรือแชร์และบัญชีที่ถูกแชร์เข้าใช้งานระบบด้วยคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะคะ เมื่อไฟล์ถูกแบ่งปันหรือแชร์ไปยังบัญชีอื่นๆ และเมื่อบัญชีนั้นเปิดไฟล์เอกสารขึ้นมา ก็จะปรากฏไอคอนภาพบัญชีที่ได้รับการแชร์นั้น พร้อมกับไอคอนแชทที่มุมบนขวาของเบราว์เซอร์ และหากกำหนดสิทธิการแบ่งปันแบบ Can Edit บัญชีที่ถูกแบ่งปันหรือแชร์ ก็จะสามารถแก้ไขเอกสารได้ และอีกบัญชีก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเอกสารได้ทันที และเมื่อต้องการสนทนาก็ให้คลิกปุ่มแชท จะปรากฏกล่องสนทนา พิมพ์ข้อความที่ต้องการในกล่องสนทนาแล้ว Enter บทสนทนาก็จะส่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง อีกบัญชีหนึ่งก็สามารถพิมพ์ข้อความโต้ตอบกลับได้ และเมื่อต้องการปิดกล่องสนทนา ให้คลิกปุ่มแชทอีกครั้งกล่องสนทนาก็จะถูกปิดไป ซึ่งระบบแชทก็จะทำให้การทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น เพราะเมื่อต้องการสนทนาก็ไม่ต้องสลับไปใช้งานโปรแกรมสำหรับแชทโปรแกรมอื่นนั่นเองค่ะ